โรงพยาบาลเวชธานี วลาที่เราเห็นรูปถ่ายตัวเองหรือว่าของคนอื่นนะคะ เราก็มักจะชอบรูปที่มีรอยยิ้มที่ดูสดใสมีความสุขนะคะ แต่ว่ามีบางท่านค่ะที่อาจจะไม่มั่นใจมีรอยยิ้มตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองฟันไม่สวยซึ่งวันนี้ค่ะทันยามีสมาร์ดีไซเนอร์มาแนะนำด้วยนะคะ ซึ่งเป็นการออกแบบรูปทรงฟันให้ดูเด็กลงแล้วก็เสริมโงเ่เฮงด้วยค่ะ ขอต้อนรับ รับพีพันธ์มนอารักษ์ขอถามนิดนึงว่าอะไรที่ทำให้เราไม่มั่นใจในรอยยิ้มได้บ้างอะคะก็มีหลายอย่างเลยนะคะ รู้สึกว่าฟันเราไม่ขาวฟันซี่เล็ก ฟันเรียงไม่สวย ทำให้เรารู้สึกว่าไม่มั่นใจในรอยยิ้มของเราค่ะ ทีนี้เราควรจะมองกระจกแล้วก็ยิ้ม แล้วก็ดูว่าเรามีเสน่ห์ตรงไหน แล้วก็มีข้อบกพร่องตรงไหนใช่ไหมคะพอเราเหมือนมองกระจกของเรานะคะเราก็จะรู้สึกได้ว่า เอ๊ะจริงๆแล้วอะเราไม่ชอบอะไรในรอยยิ้มของเรา หรือเรามีความชอบอะไรในร อยยิ้มของเรานะคะเวลาที่เรามองหน้าตรงมองกระจกแล้วเนี่ยคู่หน้าเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ความยาวต่อความกว้างก็ควรจะมีระยะประมาณร้อยละแปดสิบเนาะแล้วก็สัดส่วนฟันควรจะลดหลั่นกันไป แล้วก็ยิ้มแล้วก็ควรจะมีความสมูทเคิร์ฟของฟันถ้าเกิดว่าฟันคู่หน้าของเราใหญ่ไปหรือว่าเล็กเกินไป หรือไม่ได้สัดส่วนเนี่ยก็อาจจะทำให้เรายิ้มเราไม่มั่นใจหรือรู้สึกว่าเป็นรอยยิ้มที่ไม่สมบูรณ์สมายดีไซเนอร์ของเราเนี่ยก็สามารถที่จะออกแบบส่วนนี้ให้ได้ สำหรับสมายดีไซเนอร์ที่สามารถออกแบบทรงฟันที่ดูเด็กลงแล้วก็เสริม โงเฮงนี่มันยังไงกันนะคะ คุณหมอ ในฐานะของคำว่าเป็น smile designer นะคะหลังจากที่คนไข้เนี่ยมาปรึกษารอยยิ้มอาจจะวางแผนร่วมกันนะคะแล้วก็เราอาจจะใช้วิธีการที่เราเรียกว่าวีเนียก็จะทำให้ทรงฟันของคนไข้เนี่ยมีความเคิร์ฟมีสมูท มีความขาวปรับระดับฟันให้สวยยิ้มแล้วไม่เห็นเหงือกเยอะเกินไป มีฟันเคี้ยวที่เหมาะสม มีฟันคู่หน้าที่ได้สัดส่วนกันยิ้มแล้วมีความยิ้มเต็ม หรือว่ายิ้มแล้วมีความมั่นใจมากขึ้น ถ้าเรารู้สึกว่าฟันห่างเอ๊ะทำไมถึงเกี่ยวกับโงเฮงก็อาจจะเป็น ในศาสตร์จีนนะคะ ที่บอกว่าถ้ามีฟันห่างก็อาจจะส่งผลให้เงินไหลออกเนาะใช้วีเนียก็สามารถที่จะปิดช่องว่างฟันตรงนี้ได้นะคะ จะเห็นว่าคนมีอายุเยอะเนาะเวลายิ้มเห็นปลายฟันน้อยหรือ ปลายฟันที่สั้นจะดูมีอายุ ถ้าเกิดว่าเราใช้วีเนียตรงนี้ปรับแก้ให้ฟันมีความสมูทมีความยาวที่ดีเนี่ยยิ้มแล้วเห็นปลายฟันทำให้เราดูเด็กลงหมอเชื่อว่าเป็นไปได้ในหลายเคสเกิดขึ้นจริงๆค่ะ ใครที่รู้สึกว่าตัวเองมีข้อบกพร่องในเรื่องของฟันนะคะก็ลองไปปรึกษานะคะาร์ทดีไซเนอร์นะคะจะได้ทำให้เรามีความมั่นใจเพิ่มขึ้น นยิ้มอย่างมีเสน่ห์มากขึ้นค่ะ วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ สนับสนุนโดย โรงพยาบาลเวชธานี ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI